สีสันจากละครโทรทัศน์ เรื่องบุพเพสันนิวาสผลงานการเขียนของรำแพงนั้น ได้ทำให้เกิดกระแสนิยม กลับหันหลังมารับรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ และวรรณคดีของสมัยอยุธยามากขึ้น โดยเฉพาะตำราภาษาไทย เรื่องจินดามณีที่เคยใช้เรียนกันในอดีต รวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างขุนนางไทย และกลุ่มฝรั่งข้างตะวันตก ที่เดินทางโดยเรือสินค้าเข้ามาติดต่อค้าขายในกรุงศรีอยุธยา เมื่อสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชทำให้สถานที่สำคัญที่ยังเหลืออยู่ ให้เห็นร่องรอยปราสาทราชวัง วัดวาอาราม และโบสถ์ฝรั่งแต่ครั้งอยุธยาได้รับความสนใจมากขึ้น ด้วยสถานที่เหล่านั้น ยังอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคือกรุงศรีอยุธยาในอดีต และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ คือพระราชวังอีกแห่งหนึ่ง ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงสถาปนาขึ้น และประทับอยู่ในเมืองลบบุรีจนสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุ 25พรรษา มีพระนามว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่สเมื่อวันพฤหัสบดี แรมสองค่ำ เดือน 12 จุลศักราช 1018 ปีวอก ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2199 เวลา 2 นาฬิกา หลังจากประทับในกรุงศรีอยุธยาได้ 10 ปีแล้ว พระองค์ โปรดเกล้าให้สร้างเมืองลบบุรีขึ้น เป็นราชธานีแห่งที่สองเมื่อพุทธศักราช 2209 พระราชวังนารายราชนิเวศมีพื้นที่ประมาณ 43 ไร่ ออกแบบโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส ลักษณะสถาปัตยกรรม เป็นแบบไทยผสมตะวันตก พระองค์ประทับณพระราชวังแห่งนี้ประมาณ 8-9 เดือน ในช่วงปลายรัชกาลและเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช2232 พระองค์ ครองราชสมบัติเป็นเวลา 32 ปี มีพระชนมายุ 56พรรษาพระองค์มีพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียว คือกรมหลวงโยธาเทพ และมีพระปีเป็นบุตรบุญธรรม สำหรับราชสำนักอยุธยา สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนั้น ต้องถือว่า เมืองลบบุรีเป็นเมืองราชธานี ที่สมเด็จพระนารายมหาราชสร้างขึ้นสำรอง ในการออกว่าราชการ จับช้างป่า และการติดต่อค้าขายสินค้า ได้มีโบราณสถานที่เหลืออยู่ ให้เห็นภูมิสถาปัตย์ของพระราชวังสมัยนั้น จากพระที่นั่งและตึกอาคารต่างๆ ภายในพระราชวังนารายราชนิเวศ พระราชวังนารายราชนิเวศ เมืองลบบุรี ประกอบด้วย 3 เขตพระราชฐาน ขตพระราชฐานส่วนนอกประกอบด้วย ตึกพระเจ้าเหาตึกหลังนี้สันนิษฐานว่าเป็นหอพระประจำพระราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ ที่ประดิษฐานบนฐานชุกชี ชื่อว่าพระเจ้าเหาเมื่อสมเด็จพระนารายมหาราช ทรงประชวรหนัก สมเด็จพระเพทราชา ได้ใช้ตึกนี้เป็นที่ประชุมขุนนางและประกาศยึดอำนาจ อาคารเลี้ยงรับรองแขกเมือง เป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลางอุทยาน รอบตึกมีคูน้ำล้อมรอบ จากเคล้าโครงที่เหลือแสดงให้เห็นว่า ในสมัยก่อนคงจะสวยงามมาก อาคาร 12 ท้องพระคลัง สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2209 เป็นตึกแถวสองข้างยาวต่อกัน รวม 12 ห้อง ใช้เป็นที่เก็บของ และสินค้าของหลวง ก่อนที่จะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ สมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดให้เบิกผ้าจากคลังสุภรัตให้ข้าหลวงใส่ไปบวชก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคต อ่างเก็บน้ำหรือถังเก็บน้ำประปา สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2209 ก่อด้วยอิฐยกขอบเป็นกำแพงสูงหนาเป็นพิเศษ ตรงพื้นมีท่อดินเผาฝังอยู่ เพื่อจ่ายน้ำไปใช้ตามตึกและพระที่นั่งต่างๆ น้ำเหล่านี้ไหลมาตามท่อดินเผาจากอ่างซับเหล็ก ซึ่งอยู่กลางหุบเขานอกเมืองลบบุรี ตามบันทึกกล่าวว่า ระบบการจ่าย ทดน้ำเป็นผลงานของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสและอิตาเลียนโรงช้างหลวงเป็นที่อยู่ของช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนารายมหาราช และเจ้านายสำหรับใช้ในราชการเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์ และที่พักของควานช้างและผู้ดูแลช้าง เขตพระราชฐานส่วนกลางประกอบด้วย พระที่นั่งจันทรพิสาร ท้องพระโรงสำหรับประชุมเสนาบดี ออกว่าราชการแผ่นดิน และประชุมองคมนตรี ลักษณะเป็นอาคารทรงตึก หลังคาประตูและหน้าต่าง เป็นศิลปะแบบไทยแท้ ด้านหน้าพระที่นั่งมีมุกเด็ดยื่นออกมา สำหรับเสด็จออกให้ข้าราชการเข้าเฝ้า พระที่นั่งจันทรพิสาร สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช หลังจากถูกทิ้งร้างไป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดเกล้า ให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระที่นั่งจันทรพิสารขึ้น เมื่อครั้งที่โปรดเกล้า ให้สร้างหมู่ตึก เพื่อใช้แปลพระราชฐานในพระราชวังแห่งนี้ ปัจจุบัน ใช้จัดแสดงนิทรรศการถาวร แสดงภาพประวัติศาสตร์ และโบราณวัตถุที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งสำหรับเสด็จออกรับคณะทูตานุทูต และพระราชอาคันตุกะต่างประเทศ มียอดแหลมทรงมนดบศิลปะการแบบไทยและฝรั่งเศสผสมผสานกัน ประตูและหน้าต่างท้องพระโรง ด้านหน้าทำเป็นรูปแบบโค้งแหลมแบบฝรั่งเศส ตัวมนดบซึ่งอยู่ด้านหลังทั้งประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มแบบไทย คือซุ้มเรือนแก้ว ฐานสิงตรงกลางท้องพระโรง มีสีหบัญชรที่เสด็จออกเพื่อมีปฏิสันถานกับผู้เข้าเฝ้า สมเด็จพระนารายณ์เคยเสด็จออกรับคณะราชทูตฝรั่งเศสเชวาเลียเดอโชมอง ในปีพุทธศักราช 2228 ผนังในท้องพระโรง ประดับด้วยกระจกเงา ซึ่งโปรดให้คนไปจัดซื้อมาจากประเทศฝรั่งเศส ดาวเพดานเป็นช่องสี่เหลี่ยม ประดับลายดอกไม้ทองคำและแก้วผลึก นับเป็นการผสมผสานของช่างชาวตะวันตก ช่างหลวงไทย และช่างเปอร์เซียได้อย่างลงตัวและงดงามมาก ผนังด้านนอกพระที่นั่งตรงมณฑปชั้นล่าง จะเป็นช่องเล็กๆรูปโค้งแหลมคล้ายบัวสำหรับตั้งตะเกียงในเวลากลางคืน ซึ่งมีช่องวางตะเกียงประมาณ 2,000 ช่อง เขตพระราชฐานส่วนในนั้นประกอบด้วยพระที่นั่งสุดทาสวรรค์ เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายมหาราช หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีเหลือง มีกำแพงแก้วล้อมรอบ ตรงมุมมีสระน้ำสี่สระสำหรับสงสนาน ใกล้ๆกันมีน้ำพุไหลออกมาจากภูเขาจำลอง พระองค์ทรงปลูกไม้ดอกกลิ่นหอม และต้นไม้ เช่น ส้ม มะนาว สองข้างทางเดิน ดามไฟด้วยโคมทองเหลือง สมเด็จพระนารายณ์ทรงประชวรและเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งองค์นี้ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2231 ทั้งหมดนี้เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่สามารถต่อยอดเรื่องราวของราชสำนักอยุธยา สมัยสมเด็จพระนารายณ์ สืบความไปถึงเรื่องราวของขุนนางคนสำคัญสมัยยุทธยา โดยเฉพาะขุนศรีวิสารวาจา คอนสแตนตินฟอลคอน หรือเจ้าพระยาวิเชยนตองกีมาหรือเท้าทองกีบม้า ออกยาโหราธิบดี หลวงสียศแก้ว ออกยาโกษาธิบดีเหล็ก ออกพระวิสูตรสุนทร ปาน ซึ่งมีตัวจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ านนอกวังนั้นมีบ้านรับราชทูตของเจ้าพระยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนสำคัญที่เข้ามารับราชการ และเป็นผู้สร้างเหตุการณ์ตอนปลายราชการอยู่ที่นี่ด้วย จากหลักฐาน จดหมายเหตุของชาวต่างชาติจำนวนมากนั้น ต่างให้ข้อมูลตรงกันถึงพระราชกรณียกิจสำคัญ ทางด้านทางการทหาร วรรณคดี การทูตและการค้าขาย โดยเฉพาะการส่งคณะราชทูตไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับราชสำนักของฝรั่งเศสนั้น นับเป็นครั้งแรกของกรุงศรีอยุธยา เหตุการณ์สำคัญในรัชกาลนั้น คือพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้แต่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศส ในสมัยพระเจ้าหลุยที่ 14 ถึง 4 ครั้ง ถือเป็นการเริ่มต้นทางการทูตขึ้นครั้งแรก โดยมีออกพระวิสุทธิสุนทร ปาน หรือโกษาปาน เป็นหัวหน้าคณะราชทูต ที่ไปสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักกันมากในโลกตะวันตก ในแผ่นดินของพระองค์นั้น ทรงรับเอาวิทยาการสมัยใหม่จากยุโรปเข้ามาใช้ เช่น กล้องดูดาว และยุโทโธปกรณ์ข้างตะวันตก รวมทั้งยังมีการสร้างน้ำพุ และวางระบบท่อประปาขึ้นภายในพระราชวังอีกด้วย พระองค์ทรงปราบปรามหัวเมืองน้อยใหญ่ให้มาสวามิภักดิ์ทั้งหัวเมืองเหนือ เช่น เชียงใหม่ ลำพูน ส่วนศึกกับพม่านั้น ทรงจัดทัพดีพ่ายกลับไปอยู่เนืองๆโดยมีขุนเหล็ก คือเจ้าพญาโกษาธิบดีเหล็ก เป็นแม่ทัพและนักรบคู่ราชบัลลังก์ด้วยพระองค์ทรงชำนาญในการศึกคล้องช้าง และทรงซื้ออาวุธจากต่างชาติ ใช้ในการสงครามอีกด้วย อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ติดต่อทางการค้า และการทูตกับประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น อิหร่าน อังกฤษ และฮอลันดา จึงมีชาวต่างชาติเข้ามาในพระราชอาณาจักรจำนวนมาก ด้วยเหตุที่สมเด็จพระนารายมหาราชทรงมีพระปีชาสามารถทางด้านวรรณคดี จนกล่าวขานกันว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทย ซึ่งทั้งพระองค์ พระโหราธิบดีและสีปราดได้แต่งวรรณคดีสำคัญหลายเรื่อง ที่รู้จักกันดีคือ สมุดโคตรคำฉันตำราภาษาไทยจินดามณี นอกจากพระราชนิพนธ์ สมุดโคตรคำฉันแล้ว ยังมีงานวรรณคดีจากกวีคนสำคัญอื่นอีก เช่นขุนเทพกวี แต่งคำฉันกล่อมช้างของเก่า คราวสมโพธขึ้นระวางช้าง เจ้าพระยาบรมมคเชนทรชัดทัน พุทธศักราช2203หลวงศรีมโหสถ แต่งโครงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราช พระโหราธิบดีแต่งจินดามณี เป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรก และอนิรุธคำฉัน เรื่องราวในราชสำนักสมเด็จพระนารายมหาราชนั้น มองซีเออร์เดอลาลูแบร์ ได้บันทึกถึงพระองค์และกรุงศรีอยุธยาไว้มากที่สุด โดยมีภาพลายเส้นเป็นข้อมูลให้ศึกษากัน จากกระแสของละครบุพเพสันนิวาสนั้นทำให้มีการสืบค้นเรียนรู้คำไทยจากวรรณคดีที่หายไปนานแล้ว ให้กลับมาเรียกขานอเจ้ากันทั้งประเทศ พร้อมกับได้เรียนรู้จากคำไทยอีกหลายคำเช่น ชไม้ชายตา สามหาว เพลาชาย อือตะปือนังเทือคาเรือน เวทกุดี ได้ถูกละครเรื่องนี้นำมาอธิบายให้เข้าใจมากขึ้น ดังนั้น สีสันสำนักอยุธยา นอกจากปราสาทราชวังแล้ว การแต่งกายผ้าไทยอย่างอายุธยา จึงเป็นกระแสที่ทำให้คนไทยต่างพากันย้อนยุคมาร่วมกันสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมสมัยอยุธยาให้เกิดขึ้น ตามสถานที่ต่างๆ เป็นการเปิดมิติการเที่ยวแต่งกายถ่ายภาพอีกกระแสหนึ่ง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปี 2545 รางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ในส่วนจัดแสดงวัตถุ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา 30 นาที ถึง 16 นาฬิกา ในส่วนของพระนารายราชนิเวศ ซึ่งเป็นเขตพระราชฐานด้านนอก ปิดเวลา 18 นาฬิกา หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์